พอเพิ่มเบ็ดแล้วไม่คอมโบไหลเลยนะท่านผู้ชม โอ้ผู้ชมนี้เหลืออีกห้าตัวนะพอดีเลย โอเคได้แล้วนะท่านผู้ชมไปครับ ไปลุ้นกันครับผม ยังไงช็อตนี้เจ็ดสิบบาทนะฮะท่านผู้ชมแล้วมีคิวต่ออีกนะฮะ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 ว่าอยากให้ผมมาเล่นเกมนี้นะ แล้วก็อยากให้ผมเอาทุนมา 20 บาทนะวันนี้ผมมาจัดให้แล้วนะฮะท่านผู้ชมนะเออเดี๋ยวไปดูกันว่าเงิน 20 บาทเนี่ยจะแตกเท่าไหร่นะหรือจะโดนนะท่านผู้ชมนะ ผมขออนุญาตไปที่เบ็ดหนึ่งบาทเลยนะเพราะว่าทุนเรามาน้อยมากนะท่านผู้ชมนะไปเริ่มกันเลยดีกว่า10 ทีนะล้างหน้าล้างตาไปก่อนนะท่านผู้ชมนะเออไปอ่าช็อตแรกยังไงช็อตแรกก็แตกไปอีก 16 บาทแล้วนะท่านผู้ชมเออยังลันไหลอยู่ต่อเนื่องนะฮะเออดูดิ 12 บาททันเดียวสิบาทแล้วท่านผู้ชมด้วยโอ้โห เอาเรื่องจัดนะท่านผู้ชมนะ เงินรางวัลก้อนโตเท่าไหร่สิบาท โอ้โหมาถึงก็แปลกดีเลยนะท่านผู้ชมนะ เกมนี้ อันนี้น่าจะเป็นอุกกาบาตนะถ้าอุกกาบาตแตกนี่ ก็คือแบบ ยังไงอ่ะ เดี๋ยวเดินไปดูกันดีกว่านะมันเป็นไงนะท่านผู้ชม ก็คือจะเป็นอย่างนี้ไง ฟีเจอร์จะเข้าอย่างนี้เปล่าหรือว่าโบนัสเข้านะฮะเออ งงไปหมดแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะรู้แค่ว่าแตกดีจัดนะ ตอนนี้ แตกดีจัดเลยนะท่านผู้ชมนะ เออเอาอ่ะทุนยี่สิบบาทนะ คูณสามเข้าไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ เออยังไงเงินรางวัลของกิจกรรมได้เจ็ดบาทนะฮะเออก็ยังโอเคนะ ยังดีกว่าไม่ได้อะไรนะท่านผู้ชมนะ สียงเกมนี่ก็เหมือนอารมณ์แบบเสียงเพลง EDM นะฮะท่านผู้ชมเออเพราะสนุกดีนะไป้ปโอ้โห หมดละอ่ะผมขออนุญาตเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆ นะสองบาทอะไรบ้างเลยนะฮะเออก็เดี๋ยววันนี้เอาไม่เยอะหรอกนะท่านผู้ชมนะ ถ้าแตกนะ ก็ทุนน้อยเนาะ เราก็ได้เท่าไหร่ก็เอา ก็พอดีกว่านะท่านผู้ชมนะ เออสำหรับคนที่อยากให้ผมเล่นเกมไหนนะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ล่างวิดีโอ ให้ผมได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้าไปจัดให้นะท่านผู้ชมนะเออยังไงเนี่ยช็อตนี้คูณสามเข้าไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะเออ แล้วยังมีต่อนะะคูณสี่เข้าไปแล้ว ยังไงยังมีคอมโบไหลต่อไปนะฮะท่านผู้ชมคูณห้าเปล่า เออคูณห้าเข้าไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ ไปครับต่อเนื่องไปเลยโอ้โหแตกดีนะท่านผู้ชมนะ ฟีเจอร์ก็อาจจะแบบ งงๆหน่อยนะแต่าเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเนี้ยท่านผู้ชมนะคูณเจ็ดเข้าไปแล้วนะครับอ่าเงินรางวัลช็อตนี้นะห้าสิบห้าบาทนะท่านผู้ชมนะเออไปครับไหลไปต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชมนะเออดูเลยแตกเกือบทุกตาะท่านผู้ชมเกมนี้เขาบอกว่าแตกดีจัดนะ แต่หลายคนนี่คือยังไม่เคยเล่นนะ ลองลองเข้าไปเล่นกันดูนะฮะท่านผู้ชมนะ เกมนี้นี่คือแตกดีเหมือนกันนะ ง่ายเจ๊ช่องนี้อุกบาทแตก ถ้าอุกกบาทแตกในผมสังเกตน่าจะเป็น อ่าอาจจะได้หมุนฟรีใช่ไหม เออ อาจจะได้หมุนฟรีนะฮะเบ็ดสองบาทหมดแล้วฮะท่านผู้ชมผมขออนุญาตไปที่เบ็ดห้าบาทบ้างเลยไปสิบทีนะท่านผู้ชมนะ ไปเลยครับผม เออยังไงอ่า เนี่ยถ้าคอมโบไปเรื่อยๆนะถ้าอุกบาทแตกไปเมื่อไหร่จนครบหมดเนี่ยอาจจะได้หมุนฟีเจอร์นะท่านผู้ชมนะเนี่ยอย่างคอมโบเนี่ยหมดแล้วนะท่านผู้ชม หมดแล้วได้หมุนฟรีป่ะอ๋อไม่ไม่ได้หมุนฟรีนะ การหมุนซ้ำพวกนั้น อาจจะเป็นฟีเจอร์ของเกมนี้นะท่านผู้ชม เออเจช็อตนี้เท่าไหร่โอ้ยสี่สิบแปดบาทนะฮะท่านผู้ชมนะคูณสามก็ไปแล้ว แล้วช็อตนี้เต็มเยอะๆเลยเต็มแผงคูณสามไปอีกเท่าไหร่ ใช่ไหม ไม่แน่ใจนะฮะท่านผู้ชม เดี๋ยวลองมันคำนวณตังออกมานะฮะ เออดูเออัญมณียังไงเจมีต่อนะฮะท่านผู้ชมมีต่อนะ มีคอมโบไหลลงมาอีกเปล่าโอ้โหโอ้โหช็อตนี้เงินรางวัลรวมเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ด ร้อยเจ็ดสิบสี่นะ เอาเรื่องเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะทุนยี่สิบบาทในบวกแต่ไปเกือบสามร้อยแล้วนะ ไวจัดนะฮะท่านผู้ชมนะ เออ ไปต่อเนื่องครับผม ไปคอมโบไหลลงไป เจช็อตนี้ หมดไปอีกสามโอ้ยแต่มีหมดอีกแล้วนะฮะ เข้าฟีเจอร์เข้าอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะ เออ การหมุนซ้ำโบนัสนะฮะ ังไงคูณสองนะฮะ กระบาดมาอีก ยังไงสิบสาม สิบสามทับสิบห้านะฮะท่านผู้ชมนะ คือยังไงผมไม่แน่ใจนะเอออ๋อ ชีวิตการหมุนซ้ำคือ คือว่า ถ้าคอมโบครบหนึ่งทับสิบห้านะฮะ ถ้ามันครบเนี่ยมันก็จะได้หมุนซ้ำเพิ่มไปใช่ไหมถ้าผมคิดไม่ผิดยังไงรอคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยนะเออไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะเกมนี้ผมเล่น เอาสนุกอย่างเดียวนะไม่ค่อยรู้กติกามากเท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชมนะ เออรู้แค่ว่าตอนนี้แตกดีจัดนะท่านผู้ชมนะ416บาทแล้วนะฮะท่านผู้ชม เออโคตรเอานะคูณแปดแล้วนะอายังมีต่อเนื่องนะท่านผู้ชมนะ ยังไงอ่าชีวิตของการหมุนซ้ำเนี่ย ยังไงนะเนี่ยดีแล้วมันนียังไง อ่ายังยังมีต่อเนื่องนะคูณสิบเข้าไปแล้วนะท่านผู้ชมนะเออโหแล้ว อันญมันีสีม่วงเงินรางวัลก้อนโตเท่าไหร่ครับช็อตนี้สามร้อยห้าสิบสองบาทนะท่านผู้ชม โคตรมานะท่านผู้ชมนะ เออเอายังมีต่ออีกนะฮะท่านผู้ชม ยังมีต่อนะฮะ อ่า อย่างนี้ก็ได้หมุนซ้ำอีกนะฮะท่านผู้ชมใช่ไหมใช่นะฮะเออคูณสิบสามเข้าไปแล้วนะฮะท่านผู้ชม ขอจัดแบบโจ๊ะๆหน่อยโอ้ยช็อตนี้เต็มไหมตอนนี้เท่าไหร่สองร้อยสิบสามบาทอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะหมุนซ้ำต่อปะยังได้หมุนอีกทีนะมีไหมโอ้โหหมดแล้วนะฮะก็เงินรางวัลรวมทั้งหมดเก้้ารอยหกสิบเจ็ดบาทโอ้โหเอาจัดนะท่านผู้ชมนะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาต เพิ่มเบ็ดไปเลยนะฮะท่านผู้ชม เอ้ายังมีต่อยนะ สองตัวโอ้โหได้หมุนซ้ำอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ ได้หมุนอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชม ยังไงโอ้โหโคตรเอาแล้วมาแตกจัดเลยนะเกมนี้ท่านผู้ชมดูเลยยังไงเจช็อตนี้ ยังมีนะฮะ อันนี้มันคืออัญมณีไม่ใช่อุกกาบาตนะโทษขออภัยด้วยนะผู้ชมนะ พูดผิดไป เออ น่าจะเป็นอัญมณีนะฮะคูณหกเข้าไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมเหลืออีกสามรอบนะเนี่ยยังไง คิว ไม่มีนะ อ่า อัญมณีช็อตนี้แปดสิบสี่บาทนะฮะโอ้โห หมดแล้วหรือเปล่า ไม่หมดนะ ยังเล่หมุนต่อยนะท่านผู้ชมนะ ยังไงไม่มีแล้ว หมดแล้วนะตอนนี้ถ้าไม่มีก็ยังมีต่อนะฮะยังได้หมุนต่อนะท่านผู้ชมเชลงม่อีก ยังไยังได้หมุนต่อนะเป็นเก้าแล้วเก้าทั้งสิบห้าท่านผู้ชมโอ้โหช็อตนี้ยังไงครับช็อตนี้หนึ่งร้อยสิบบาทโอ้โหโคตรมานะฮะท่านผู้ชมเอ้ยมันมา มันมาเกือบทุกรอบเลยนะท่านผู้ชมนะมาดีจัดเลยนะ ยังได้หมุนต่อนะฮะเจ็ดสิบสองบาทนะช็อตนี้ยังไงมีต่อไหมอีกทีนึงมีทีไหมไม่มีแล้วนะผู้ท่านผู้ชมหมดแล้วนะฮะช็อตนี้ได้มาหมดห้าร้อยสี่บเก้าบาทนะท่านผู้ชมนะโอ้โหโคตรจัดโคตรเอาอ่ะ ผมขออนุญาตเพิ่มเบ็ดไปที่เบ็ดสามสิบบาทบ้างนะครับมันแตกดีมากเลยนะท่านผู้ชมนะ ไปที่เบ็ดสามสิบบ้างนะฮะไปอีกสักทีหนึ่งโอเคไปครับโอเคช็อตนี้กระบาด กลับมาเหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชมนะถ้าคอมโบไหลลงไปเรื่อยๆเนี่ยอุกกาบาตจะแตกแตกออกไปนะแต่ถ้าไม่ไม่คอมโบแล้วอุกกาบาตจะคืนกลับมานะฮะท่านผู้ชมนะเออเนี่ยดูดิฟีเจอร์เกมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมนะโอ้โหแบบสามสิบผมขอคอมโบหน่อยดิ ไม่ค่อยมีคอมโบให้ผมเลยอะเออเอาหมดแล้วอ่ะหมดแล้วเพิ่มเบ็ดไปห้าสิบบาทบ้างนะท่านผู้ชมนะรีบร้อนใจร้อนจัดเออ ั็อนี้หักไปสี่ตัวนะ แล้วโหกี่ตัวหกตัวนะฮะเหลืออีกสองโอ้โหนิดเดียวเองครับคุณผู้ชมนะโอ้โหพอเพิ่มเบ็ดแล้วไม่คอมโบไหลเลยนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหช็อตนี้เหลืออีกห้าตัวนะ พอดีเลย โอเคได้แล้วนะท่านผู้ชมไปครับ ไปลุ้นกันครับผม ยังไงช็อตนี้เจ็ดสิบบาทนะฮะท่านผู้ชมแล้วมีคิวต่ออีกนะฮะ ดูดิคูณสามเข้าไปแล้วนะฮะ เจช็อตนี้ยังไงห้าร้อยสี่สิบบาท ท่านผู้ชม โอ้ยเต็มหน้าดานช็อตนี้เท่าไหร่เจ็ดร้อยยี่สิบนะท่านผู้ชมนะ เออคนเอาอ่ะ อ๋อตอนนี้มืดโอ้โหมืดอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะ เงินรางวัลรวมทั้งหมด 2,110 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะอโอ้ยพอพอพอพอพอพอพอดีกว่านะท่านผู้ชมนะ ได้แล้วต้องพอนะฮะก็วันนี้ผมเอาเงินทุนมา 20 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะ แตกไปทั้งหมด 4,420 บาท เท่ากับได้กำไร 4,400นะฮะท่านผู้ชมนะพอแล้วดีกว่านะฮะท่านผู้ชมได้แล้วก็ควรพอนะเออนะแล้วอยากให้ผมทำเกมอะไรเนะี่ย ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ล่างวิดีโอนะเดี๋ยวผมเข้าไปจัดให้นะฮะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเออผมขอตัวลาก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะ สวัสดีครับ